เขาก็ได้มีการโค้งคำนับสสทุกคนนะครับ พูดถึงเกาหลีใต้นะเว้ย ซึ่งนั่นทำให้ประชาชนรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากในการสู้กันทางการเมือง ในเวลาต่อมาประชาชนก็เลยพากันออกมาประท้วงกันโดยไม่ได้ มีอะไรไหมใคร ใครก็ได้ ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลาย ไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุง พลาสติก ลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลอง ถือได้ว่า ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจ จุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประชียชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่ง การมุงไม่เกี่ยว แต่เด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ ใครก็ตามที่รู้ตนรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์ บ้านหลังนี้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกเพศทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมาเลือกชั้นวันนะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใด ดีไหมดีบอถ้าดีก็พยักหน้าร่วมกันซิมจะไปยากอะไรกันอ่ะ ไงวันเนี้ยนำเสนออะไรลุง ลุงวันนี้มาผิด ผิดฟลอร์หรือเปล่ามาผิด มาผิดธรรมชาติหรือเปล่า แล้วจะให้ลุงว่าไง ลุงก็ถอยหลังไปหา ใครเนาะส่งอะไรมาให้ ก็แค่นั้นเอง เอาแล้วเหรอโอ้โห ตายตายตายโอ้โห ดูสิครับ ไปใหญ่กันแล้วจ้าเริ่มเล่นของแข็งกันแล้วนะจ้านะตะวันตกกลาง เริ่มยึด เรือกันแล้วในเชียนเชียดูสิอิหร่านยึดเรือบรรทุกอะไรเนาะกำลังบรรทุกอะไรเนาะเดาสิครับบรรทุกน้ำมันบรรทุก เครื่องบิน โอ้โห เรื่องใหญ่ ๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ ลองสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นนะอย่าลืมนะอลองดูฟังสักตั้งสิใจเย็นโปะก่อนปุ๊บอ้าวไม่มีเสียงเลยนี่มีแต่ภาพ อิหร่านยึดเรือบรรทุก สารเคมีเกาหลีใต้ แก้เผ็ด โดนอายัดเงิน 7,000 ล้าน US ตามคำสั่งเซงชั่นของสหรัฐอเมริกาโอ้โหอะไรมันจะปานนั้น เล่นของใหญ่แล้วมั้งท่าเนี่ย ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดแค่นี้พอแล้วมั้ง ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กเชียเจ็ดพันล้าน US ดอลลาร์นะไม่ใช่น้อยในเชียนเชียผมว่า แค่นี้ก็พอเนาะ เนี่ยฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ มันมีช่องแคบอะไรที่นั่นที่จะผ่านไปทะเลแดงช่องแคบที่เขาเรียกว่าฮอร์มูดฮอร์มูดไอช่องแคบตรงนั้นแหละที่ต้องให้ เรือสากลน่านน้ำสากลผ่าน ทีนี้ฝั่งหนึ่งก็เป็นของอิหร่าน อีกฝั่งหนึ่งก็รู้มันจะเป็นของอะไรเนาะอะไรคืออะไรนะ โอ้โห เอาเรื่องไปเยเมนแถวนี้แหละ ใช่หรือเปล่า หนักแล้วพี่ ถ้าดูตามนี้หนักแล้วพี่ จะไปต่อได้ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่า ไม่ใช่สิหนักหนาสากัน เอากันเข้าไป เกาหัวเนี่ยแบบนี้เออ ปล่อยเข้าไป แค่นี้ก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่า มันจะไปยังไงต่อ เป็นไปได้สูงนะพี่เอ๋ยไฟบรรลัยกัน จะเกิดไฟบรรลัยกัน อ้าว อิตาลีมาแล้วเหรอเนี่ย อะไรหิมะตกเหรอ ที่บันทึกได้โดยผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีแสดงให้เห็นถึงกองหิมะที่สูงเทียบเท่ากับรถยนต์หรือรถตู้ และปกคลุมบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงจนแทบไม่เห็นโครงสร้างอาคารเดิมค่ะ ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถเข้าออกบ้านได้นะคะ เนื่องจากว่าถูกหิมะปิดทางเข้าออก หลังจากหิมะตกหนักมาตลอดทั้งช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ จนมีปริมาณหิมะสะสมสูงมากกว่า 2 เมตร เจ้าหน้าที่หลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิตาลีต้องใช้รถตักเข้าเคลียร์พื้นที่ โดยต้องระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยพลเรือน และทีมกู้ภัย แถบเทือกเขาเอลนะคะ เพื่อช่วยกันเปิดทางสัญจรให้เข้ากับสู่สภาวะปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะมีหิมะตกต่อเนื่องไปอีกหลายวันในหลายพื้นที่ด้วยค่ะ ซึ่งแถวแถวเทือกเขาเอลเหล่านี้นะคะ ก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากหิมะตกบ่อยครั้งเหมือนกันนะคะ เมื่อหิมะตกนั้นหิมะก็จะปกคลุมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหลังคาบ้านต้นไม้นะคะโอ้โห ก็หลายเมตรอยู่เหมือนกันคือดูแบบนี้เนี่ยดูสวยงามแต่ว่าคนในพื้นที่เองนะบอกว่าได้รับผลกระทบการเดินทางคือว่าลำบากมากนะและจะต้องมีรถที่มีสมรรถนะเพียงพอ แล้วก็ล้อเนี่ยก็มีการติดตั้งบางทีเขาเข้าใจโซ่หรือว่าให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้บางทีไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะเพราะมันรื่นไงนะบางจุดนะฮะแล้วเมื่อไหร่ถนนเนี่ยคือ ปกคลุมด้วยหิมะครับ แล้วล้างออกไปเนี่ยมันจะลื่นมาก เดินนี่คือยังเดินลำบากเลยนะโอ้โห หนักเลยโยมเอ้ย อะไรมันจะปานนั่นทีเนี้ย หิมะอุ้ยเรียกว่าตกทีสองเม็ดดูสิสองเม็ดมัน ไม่รู้ยืนหลังคารถ เนี่ย ท่วมหลังคารถเลยพี่เอ๋ยโอ้โห มันตกอะไรกันนักหนาขนาดนั้น แค่ครึ่งเม็ดก็จะไปไม่ไหว แล้ว นี่ได้ทั้งสองเม็ดโอ้โห ตายตายตายตายตาย โอ้โห มันจะไปยังไงนะ ชาวบ้านด้านนี้นี่เรื่องอะไรกัน นักวิทย์วันโควิดกลายพันธุ์ลองสตั้งดูสิ อืม ณขณะนี้ทั่วโลกกาลังเป็นกังวลฮะ เรื่องของโควิดกลายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์จากอังกฤษ หรือสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ จะไปกระทบการใช้วัคซีนหรือไม่คุณพัฒเกิดอะไรขึ้นครับ ก็ตอนแรกเนี่ยนะคะบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็ค่อนข้างที่จะมองโลกนี้ดีนะคะ ว่าไวรัสที่กลายพันธุ์เนี่ยไม่น่าจะดื้อต่อวัคซีน แต่ว่าล่าสุดพบว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มแสดงความกังวลแล้ว ว่าไอไวรัสสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ด้วยความที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองค่อนข้างเยอะ อาจจะดื้อต่อวัคซีนนั่นหมายความว่าวัคซีนอาจไม่ได้ผลแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ลองมาติดตามพร้อมๆ กันนะคะว่าจะน่ากลัวแบบที่นักวิทยาศาสตร์กังวลหรือเปล่านะคะ เรียกว่าก็กลายเป็นความกังวลของมวลมนุษยชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้วัคซีนที่พอมีการได้รับการอนุมัติการใช้ แล้วก็เริ่มฉีดไปแล้วในหลายประเทศ คิดว่า ไวรัสเนี่ยน่าจะไม่ระบาดรุนแรงไปมากกว่านี้ ในปี 2021นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าการกลายพันธุ์ของไวรัส กำลังกลายเป็นข้อกังวลใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เพราะว่าล่าสุดมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะออกมาพูดถึงไอ้ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยเขาเชื่อนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงในร่างกายของมันไม่มากนะ ักและวัคซีนน่าจะสามารถปราบมันได้ แต่สำหรับเจ้าไวรัส โควิด -19 ที่มันกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้ตอนนี้มีความกังวลนะคะว่าน้ำของโปรตีนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะยับยั้งการระบาดของไวรัสตัวนี้ได้นะคะโดยล่าสุดนี้นะคะสำหรับไวรัส 2 สายพันธุ์ไวรัสที่เจอในอังกฤษเนี่ยที่มีชื่อว่า B117 เนี่ยนะคะ แล้วก็สายพันธุ์ของแอฟริกาใต้ที่มีชื่อว่า501 B2 เนี่ยทั้ง2สายพันธุ์ ณเวลานี้ไปเจอการระบาดเรียกว่าทั่วเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลกแล้ว เจอแล้วในอย่างน้อย 33 ประเทศ ศแล้วก็ดินแดนนะคะ อย่างล่าสุดสำหรับสายพันธุ์ของอังกฤษ B117 เนี่ยนะคะสองประเทศล่าสุดที่เจอก็คือกรีซแล้วก็ไซปรัสค่ะ เป็นสองชาติล่าสุดในยุโรปนะคะที่เจอเจ้าเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษแล้วค่ะ ซึ่งณเวลานี้เกือบทั่วทั้งยุโรปเจอสายพันธุ์ในอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ในหลายพื้นที่ของโลกด้วย เช่นเดียวกันสำหรับกรีซเนี่ยเจอรวดเดียว 4 คนเลยนะคะ เดินทางกลับมาจากอังกฤษนั่นเอง เช่นเดียวกับไซปรัสค่ะเจอรวดเดียวแบบ12 องคนก็เดินทางกลับมาจากอังกฤษ เช่นเดียวกันก็คือมีการนำเชื้อเนี่ยกลับไปสู่ประเทศต่างๆ เหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็นอกเหนือจากยุโรปแล้ว ก็ยังมีอีก 5 ภูมิภาคทั่วโลกนะคะที่เจอไวรัสสายพันธุ์จากอังกฤษแล้วด้วยเช่นเดียวกัน อย่างกรณีล่าสุดนิวยอร์ก มีรายงานว่าไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ B117 เนี่ยก็เข้าไปเจอในนิวยอร์กมาด้วยเช่นเดียวกันเกาหลีใต้เจอเพิ่มเติมนะคะไวรัสจากอังกฤษแล้วก็ประเทศไทยเอง ก็มีรายงานว่าเจอไวรัสสายพันธุ์จากอังกฤษแล้ว เช่นเดียวกันนะคะ ส่วนไวรัสสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้นะคะไวรัสที่มีชื่อเล่นของเขาว่า 501 v 2ณ เวลานี้เนี่ยล่าสุดก็เป็นนอร์เวย์กับออสเตรเลียนะคะที่ ขอภัยออสเตรียค่ะ เป็น 2 ประเทศล่าสุดที่มีการเจอนะคะ โดยนอร์เวย์เนี่ยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้เป็นคนแรก แล้วก็เจอผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษแล้ว 23 คน ส่วนออสเตรียเนี่ยเจอ ผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้คนแรกนะคะแล้วก็เจอไวรัสที่มันกลายพันธุ์ จากอังกฤษ 4 คนเรียกว่าณเวลานี้นับนิ้วไม่ไหวแล้วนะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์เนี่ยมันแพร่ระบาดไปไกลขนาดไหน แต่ทีนี้เรามาเจาะกันที่เรื่องของวัคซีนกันต่อดีกว่านะคะเพราะความกังวลณเวลานี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามันแพร่ไปกี่ประเทศของโลกแล้ว แต่ความกังวลณเวลานี้อยู่ที่ว่าแล้ววัคซีนที่ผลิตขึ้นมาหลายประเทศเริ่มฉีดกันไปแล้วเนี่ยมันจะต้านไวรัสกลายพันธุ์ตัวนี้ ี้ได้หรือเปล่านะคะล่าสุดนั้นนะทานคองค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ แสดงความกังวลค่ะ เพราะมีรายงานว่า ไอ้เจ้าไวรัสของแอฟริกาใต้เนี่ยมันแพร่เชื้อได้เร็วกว่า แรงกว่าไวรัสสายพันธุ์ที่อังกฤษนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยใด ๆ ที่บ่งชี้นะคะว่า ไวรัสตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการ บาดเจ็บเอ่อบาดเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือว่าเกิดการเสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น เพียงแค่มันยังแพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เท่านั้นเอง ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงคาดหวังนะคะวัคซีนไม่ว่าจะเป็นทั้งของไฟเซอร์ไบออนเทคทั้งของแอสตราเซเนกาออสฟอร์ดเนี่ยจะยังสามารถที่จะป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ย้อนกลับไปทีนี้เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์จากองค์การอนามัยโลกค่ะดรสอมยาสวามินาทานเนี่ยก็พยายามที่จะระงงับความตื่นตระหนกของบรรดาประชา าชนนะคะ จากไวรัสที่กลายพันธุ์ ตอนนั้นเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ค่ะว่าไม่น่า จะมีผลใด ๆ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีน เชื่อว่าวัคซีนเนี่ยน่าจะยังสามารถป้องกันไวรัสที่มันกลายพันธุ์ได้ แต่ผ่านมาเกือบเกือบเดือนแล้วนะคะ สำหรับการพบเจอไวรัสกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วมันเกิดการวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์เจออะไร เจอว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนที่มีชื่อว่า e 4 8 4 k ค่ะ ตำแหน่ง e 4 8 4 k เนี่ยแหละที่มันจะทำให้ไวรัสตัวนี้ สามารถเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของมนุษย์ได้เร็วขึ้น และ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่า ไวรัสตัวนี้ มันอาจจะหลบเลี่ยงภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้ด้วย นี่คือความกังวลว่าไวรัสสายพันธุ์ในแอฟริกาใต้อาจจะใช้ไม่ได้ผล กับวัคซีนต้านโควิด -19 นะคะพูดง่ายๆ คือมันอาจจะดื้อต่อวัคซีนต้านโควิด -19 นั่นเอง โดยดรจอห์นเบลค่ะ ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็มีการให้สัมภาษณ์ เมื่อวันอาทิตย์ถึงเรื่องไวรัสที่แอฟริกาใต้นะคะว่าไวรัสสายพันธุ์ที่แอฟริกาใต้เนี่ย ค่อนข้างน่ากังวลค่ะเพราะว่าพบว่ามันไม่ได้เกิดการกลายพันธุ์เพียงแค่ตำแหน่งเดียว แต่มันเกิดขึ้นในหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งหนามโปรตีน หรือว่าโปรตีนสไปค์ที่อยู่นอกผิวของมันเนี่ยค่ะ มันเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น มันจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้น และตำแหน่งที่มันมิวเทสหรือว่าที่มันกลายพันธุ์ไป จะทำให้หลบเลี่ยงแอนติบอดีหรือว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะ นั่นหมายความว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเรา มันจะไม่สามารถจดจำไวรัส สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราได้นี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เป็นกังวลค่ะ แต่อย่างที่เราบอกนะคะว่า การกลายพันธุ์ของมันเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ และไวรัสมันเกิดการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์มันยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่นักวิทยาศาสตร์เขาเอามาใช้ในการวิจัยค่ะ นักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนี้บอกว่าท้ายที่สุดแล้วมันยังคงต้องวิจัยอย่างต่อเนื่องว่าวัคซีนมันจะใช้ไม่ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์จริงหรือเปล่า และถ้าหากว่าเกิดขึ้นแบบนั้นจริง นักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบ แบบนี้ค่ะ บอกว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 ปีค่ะ น่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับไวรัสที่มันกลายพันธุ์ได้ เพราะฉะนั้นณเวลานี้ ในเมื่อวัคซีนอาจจะยังใช้ไม่ได้ผลกับไวรัสกลายพันธุ์สิ่งสำคัญที่เรายังคงต้องทำนักวิทย์ ก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะคะ หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยสบู่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงการเว้นระยะห่างยังเป็นวิธีการป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดอยู่ดีค่ะคุณมงคลพลอยค่ะค่ะ ก็เชื่อว่ายังมีทางแก้ไขอยู่นะคะ ขอบคุณคุณแพทด้วยค่ะขอบคุณครับ ยังมีทางป้องกันอยู่แก้ไขมันจะมาแก้ไขไม่ได้แล้ว กับแขนนั่นเอง ป้องกันกับแก้ไขเป็นคนละอารมณ์นะแชนะแชแก้เข้าไป ก็พอๆกับ ก็เหลยอลิงสารแห่ลิงสารแห่ยิ่งแก่ มันก็ยิ่งถักยิ่งทอ ยิ่งถักยิ่งทอมันก็ยิ่งแก่สำนวนนี่คือพายเรือในโอ่งในอ่างนั่นนะครับ หลุดจากไหนก็ไม่ได้แล้วเชีย ของเข้าตาตัวเองเอาออกไม่ได้แล้วเชียวิทยาศาสตร์ไปต่อได้ไหมเชื่อว่าหมุนหัวหัวหมุนกันทั้งโลก เชยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาตาเปล่าเนี่ยโอ้โหแน่โอ้โหนายแน่มากเว้ยบอกแล้วลุงก็บอกแล้วว่ามันเป็นพลังงาน นะจะเอาสสารไปทำลาย มันมันทำลายได้ยังไงไม่มีทางเลยครับ มันเป็นพลังงาน พลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอาวิชชาเนี่ยอวิชชาตัวนี้แหละตัวดำตัวมืดตัวบอดนี่แหละให้รู้สมั่งนะครับเอใครผ่านอาวิชชาไปได้ผู้นั้นก็จะรู้ว่าจะหยุด ไวรัสโคโรนาตัวนี้ได้อย่างไรนะครับ หรือจะหยุดโคตระไวรัส ทั้งกระบวนตั้งแต่เริ่มมันเกิดจนกระทั่งมันเริ่มสุดได้ยังไง ต้องผ่านอาวิชชาอาวิชชามันแปลว่าไม่รู้นะเชียนะเชียก็งมไปเรื่อยแหละครับ เพราะฉะนั้น อย่าไปยอมรับทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่า นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้รู้ ใช่ป่ะนักวิทยาศาสตร์คือผู้ยังไม่รู้ก็งมไปเรื่อยนะครับไวรัสที่ว่านี้ไม่รู้มันเป็นยังไงแบบไหน ก็แปลว่า นักวิทยาศาสตร์ยังเป็นผู้ไม่รู้อยู่ในเชื้อในเชื้อเออจำจำคำพวกนี้ไม่หน่อยพี่นะแล้วผู้รู้ล่ะนะรู้ที่ว่านั้นต้องรู้โดยการผ่านอวิชชานะครับ อวิชชาตัวนี้แหละครับ ทางด้าน กลุ่มอะมินนะฮะจะเรียกว่าไซตอนนะครับกลุ่มอะเมนจะเรียกชื่อมันว่าซาตานนะครับ กลุ่มโอม จะเรียกว่า ราหู กลุ่มสาธุ จะเรียกว่ามัจจุราชนะครับนะนะนะนะนะนะถ้าพระพุทธเจ้า พูดเองณวันหนึ่งเวลานู้นนะครับ ก็คืออวิชชานะครับอวิชชา เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถผ่านอวิชชาตรงนี้ไปได้ ผู้นั้นก็จะรู้แล้วก็หยุดไวรัส ทั้งหมดได้กันแล้วกันหยุดไวรัสทั้งหมดได้เอาผ่านอวิชชาให้ได้นี่ครับถามว่าใช้เครื่องมืออะไรหรือ ที่จะทำให้ผ่านอวิชชาไปได้ เครื่องมือที่ใช้นะถามว่าเลยนะใช้เครื่องมืออะไรไหม ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลย เออ นักวิทยาศาสตร์สาะหาแต่เครื่องมือไตามหานะแต่ถ้าหากว่านักพุทธศาสตร์ หรือว่า มนุษยศาสตร์ก็แล้วกันนะ เออ พุทธศาสตร์จะแคบไป ถ้าหากว่ามนุษยศาสตร์ ก็คือ เจ็ดแปดพัน ล้านคนทั้งหมด แหละนะนะจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เอาดูสิงงนั้นจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ย ระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับลุงอยู่ในจอเนี่ยนะจะไปด้วยกันไหม สิ่งนี้มันคืออะไร ก็กายใจจิตของเรานี่เองครับ เอาถ้าใครก็ตามที่สามารถตีสมการต่อไปนี้แตก สมการที่ว่านี่คือจิตเท่ากับกายหารด้วยใจ ถ้าตีแตก จบเลย รู้แน่นอนว่าหยุดที่เขาเรียกกันว่าไวรัส มาตั้งแต่ เริ่มต้นไวรัสจนกระทั่งไปถึงตัวสุดท้ายของไวรัส มันจะวิวัฒนาการเพิ่ม เปลี่ยนเวอร์ชันปรับเวอร์ชันยังไงก็ ก็สามารถที่จะเอาไวรัสตัวนั้นอยู่อยู่ได้อะไรกันก็แปลว่า สิ่งที่ลุงกำลังพูด อยู่เวลาเนี่ย ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ โดยชอบทำจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ ไม่ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์แล้วจ้าใช่ปะใช่นะ ร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยครับ จิตเท่ากับกายหันด้วยใจ ก็แปลว่า สิ่งที่จะประหัตประหารไวรัสที่เขาว่านั้นก็คือ จิตอย่างเดียวเพ่จิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยมจึงจะพาอาวิชชาตัวนี้ไปได้ โดยจิตเท่านั้น เนาะดีไหมหายใจยาวครับ หายใจยาวลึกๆเดี๋ยวไม่นานนัก มันก็จะรู้เอง เพราะว่ามีลุงหงอก มาสื่อสารให้ท่านได้กรุณาพิจารณาอยู่ในขณะนี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะ ส่วนคนที่อยู่หลังจอ นอกจอ ก็เอาไว้ต่อแถวหลังก็แล้วกัน หรือถ้าหากว่าท่านอยากจะให้ผู้ที่อยู่หลังจอ นอกจอ เช่น เพื่อนฝูงญาติมิตร ก็ส่งคลิปพวกนี้ให้เขาดูนะให้เขาฟังเผื่อเขาจะมีพอจะเก็ตได้นะครับ แล้วก็นำสู่กายใจจิตของเขาเองนะครับนำไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะฮะ แจ้งเพื่อโปรดแทบนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น จะต้องเข้าใจคำพูดต่อไปนี้คือนะ three in one นะครับ three in one เนี่ยผมว่านะ ถ้าอธิบายให้ ให้ง่ายให้ไวแล้วก็เชื่อว่าจะเข้าใจโดยง่ายโดยไวมันก็น่าจะมีสามคำต่อไปนี้ three in one หนึ่งก็คือคำว่าอดีตสองก็คือคำว่าอนาคตสามคือคำว่าปัจจุบัน ปัจจุบันนะกำลังพูดในวินาทีนี้นะ ถ้าเป็นวินาทีที่สองปุ๊บวินาทีที่หนึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วนะ ทันทีด้วยครับ วินาทีที่สามมันก็เป็นอนาคตทันที เห็นไหมครับ แปลว่า มันหยุดไม่ได้ได้อยู่ถ้าใช้ภาษาหยุดหยุดหยุดหยุดเบรกเบรกเบรกเบรกหยุดหยุดหยุด ใช้ภาษาได้อยู่แต่ภาษาภาษาพระธรรมเนี่ยไม่ได้ครับ ภาษาธรรมะกับพระธรรมเนี่ย ไม่ได้เลยครับนะมันหยุดไม่ได้ ใช่ไหมฮะภาษาพูดได้อยู่ ภาษานึกยังไม่ได้เลยซ้ำไปที่ว่าเนี่ยคิดเอาไม่ได้นะเห็นไหมคิดเอาไม่ได้ มันก็ไปต่อมาได้สมนุษย์หยุดคิดถึงจะได้ครับพี่ พอหยุดคิดเนี่ยนะฮะก็คือเป็นปัจจุบันแท้ ๆ โดยภาษาก็ต้องเซตซีโร่นะครับ โดยภาษามีคำว่า นิ่ง ภาษาไทยก็คือนิ่ง หยุดนิ่งนิ่งผู้หญิงจะลงกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์ อยู่นิ่งค่าเพศแม่คือผู้หญิงจะลง คนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์เขาจะรู้อยู่นิ่งๆงน้อยอยู่นิ่งๆงน้อย นิ่ง ๆ นิ่งนิ่งคำว่านิ่งมันก็ต้องสัญลักษณ์ของคำว่านิ่งก็คือศูนย์นั่นเอง เลขศูนย์ครับครับ คำว่านิ่งคือเลขศูนย์เท่านั้นนะครับ ถึงบอกว่าเซตซีโร่นะพอได้ไหมครับ อ้นิ่งตรงนี้แหละ ถ้าใครนิ่งได้จริง ก็จะ หยุดไวรัส ไม่ว่ามันจะเป็นตระกูลไหนก็ช่างมัน ได้หมดทุกตัว หยุดได้ทุกตัว แล้วก็ป้องกัน ไม่ให้มันมาวุ่นวายกับเราได้ ทุกตัวเหมือนกัน ทั้งหยุดทั้งป้องกันได้ด้วย จิตบริสุทธิ์เนี่ยหรือเซซิโรแอดอาการิโกเนี่ยครับ ค่อย ๆ เข้าใจให้ได้ครับผมที่ลุงบอกว่าทรีอินวัน ภาษาที่ใช้ดีที่สุดก็คืออดีตปัจจุบันและก็อนาคต มันซ้อนทับอยู่ในที่เดียวกัน ถ้าเป็นเส้นตรงก็คือเส้นตรงเดียวกัน ถ้าเป็นมิติก็คือสามมิติ ต้องเข้าใจสามมิติ แต่มิติที่สี่ฮะเป็นมิติที่ ที่จะรู้แจ้ง รู้จริงรู้มาก แล้วก็รู้หมดคำว่ามิติคำว่ามิตินั่นก็คือได้แค่ภาษานะรไว้มันไม่ใช่ง่ายนักหนานะ มิติเนี่ย ภาษาเนี่ยมีเยอะแยะไป นะ มันไม่สุดเกินวิสัยมนุษย์อะครับมนุษย์มนุษย์ เป็นผู้สร้างโลก ไม่ใช่พระเจ้า มนุษย์เป็นผู้สร้างโอ้โหต้องใช้หนักปรัชญานะมาโตคำพวกนี้ ถ้าไม่ใช่นักปรัชญาแล้วก็ เอาไว้นั่งอ้าปากฟังอย่างเดียว ถ้านักปรัชญาจึงจะเข้าใจที่บอกว่า มนุษย์นี่แหละคือผู้สร้างโลก จริงนะเนี่ยคำพูดเช่นนี้มีแต่นักปรัชญาระดับท็อปไฟจะเข้าใจได้ เจ็ดแปดพันล้านคนเนี่ยง่ายๆมีไม่เกินห้าคนจะเข้าใจได้ที่ว่า เนี่ย จริง ในโลกนี่มนุษย์เนี่ย เป็นผู้สร้างโลกงงไหมครับ งง เห็นไหมคำว่าพระเจ้าสร้างโลกคงจะดรอปไปเรื่อยๆนะครับผมว่านะนะแล้วสร้างมาทำแมวทำไมล่ะสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างสร้างมาทำไมไวรัสนี่จะรู้นะเห็นไหมครับถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่ง จะสร้างมาทำหอยทำไม ไวรัสจะรู้นะหรือใครจะว่างไง ก็มนุษย์แล้วเป็นตัวเป็นผู้สร้างก็มนุษย์เป็นผู้หยุดทีนี้ครับมนุษย์เป็นผู้สร้าง มนุษย์เป็นผู้หยุด และ มนุษย์เป็นผู้ทำลายเอาเอาเสียเน่ยดังนั้น ตรีมุรติเอาไว้ไหนที่นี่ครับศิวะนาราย แล้วก็พระพรหมไว้ที่ไหนที่นี่ครับ หาที่อยู่ไม่ได้แล้วนี่เถียงลุงไหมเนี่ย บอลังบอกนักนักปรัชญาท็อปท็อปไฟนะฮะในโลกนี้จริงจะเข้าใจภาษาลุง เนี่ยเจ็ดแปดพันล้านคน จะเข้าใจเพียงห้าคน นั่นแหละแล้วเขาถึงกี่คนที่เนี่ย เขาถึงที่ว่านี่กี่คน ไม่รู้ทันเดาเองก็แล้วกันลุงไม่เดาให้แล้วนะครับอืมจึงจะเอาอยู่ ยังไง ก็แต่ว่ามันเป็นถึงยุคมันครับผมนะไวรัสก็เล่นงานมนุษย์กันทั่วทุกส่วนนะการที่ทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มวัตถุนิยมจ๋านะครับนะก็ทดสอบทดลองอาวุธยุทโธปกรณ์กันร้ายแรงแข่งขันกัน แล้วก็ลงไม้ลงมือกันแล้วเนี่ยอย่าลืมนะเรือเดินมหาสมุทร หนึ่งลำเนี่ยครับ ถ้าเป็นมูลค่านะ หนึ่งลำนะครับ ถึงไหมครับ พันล้าน หรือว่าลำละห้าร้อยล้าน แล้วสิ่งของที่อยู่ในเรือที่นี่ครับ พวกโดนยึดไปเงี้ย ผมมันถึงนะฮะพันล้านนะครับ นะ อยู่ๆมายึดกันง่ายๆงี้ได้ไง เมื่อกี้เนี่ย ที่บอกว่า อิหร่านยึด เรือเดินทะเล เรือของเกาหลีใต้ ก็จะบรรทุกอะไรบรรทุกเคมีแหละหรือว่าบรรทุกน้ำมงน้ำมันก็ไม่รู้แหละครับ เราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาบรรทุกอะไรล่ะรู้แต่ว่าเขายึดกันไปแล้วเชื่อนั่นนะนั่นนะนั่นนะนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมสองของสองสิ่งนี้มันยังไงเนาะนี่ก็วันที่ ามกราแล้วนะครับ อีกไม่นานนี้มหาอำนาจฝั่งตะวันตกก็จะมีการ อะไร ผู้นำหมายเลขหนึ่ง ก็จะถอยหลังนะ คนใหม่จะมาตั้งแทนที่จะได้มีโอกาสนั่งแทนที่อยู่หรือแหนมาลุงก็ยังว่าถ้าหากว่าเกิด ประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้นมาทั่วประเทศ แล้วก็เป็นสงครามในทีนี้โอ้โหผมว่าคุณทำในนั่งยาวนะผมว่านะเลือกตั้งที่ว่า เป็นหมันมังทาเนี่ยว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บกันหน่อยนะครับนานานานขออนุญาตเติมเฮิร์บหน่อยพี่นะขออนุญาตผ่านจอไปงั้นนะครับ โดยมารยาทขอมารยาทหน่อย ไม่มีใครห้ามก็ถือวิสาสะกันแล้วกันเนาะพอฟังทันไหมครับ ที่ลุงพูดพูดมาเนี่ยพอเข้าใจบ้างหรือเปล่า พอรู้กันบ้างไหมเนี่ยทรีอินวันหัวใจปอดสมองเกิดพร้อมกันทรีอินวันนะครับทุกขังอันนี้จังหน้าตาก็ทรีอินวันเหมือนกันนะครับมันทับซ้อนกันอยู่นั่นนะ อนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ทีอิทรีอินวันเหมือนกันนะครับครับในทรีอินวันมันมีเอเนจีมันอยู่ก็คือเพียวเอเนจีนั่นเองครับนะเป็นเพียวเอเนจีเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นอยู่แม้กระทั่งที่บอกว่า อดีตปัจจุบันอนาคตไอ้ตรงกลางก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับอยู่ศูนย์กลางของทรีอินวัน ใครเนาะจะเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังพูดเวลาเนี่ยครับ ขอให้เข้าใจหน่อยเถอะถ้าใครอยากจะเข้าใจนะ หายใจยาวๆ ลึกปื๊ดสแล้วกลั้นนานๆนะครับขมวท้องขมวไส้หน่อย เดี๋ยวมันก็ตัวอะไร ภูมิปัญญามันก็จะระเบิดออกมา ปึ๊กเออเอ้ย ตาสว่างจ้าเลยเอ้าไม่ได้พูดเล่นนะที เออจริงไว้ลุงทำสิครับ บอกให้ทำก็ทำสิครับ แต่อะไรแบบไม่ได้เสียสตังค์นี่กระติดเดียวฮะสิ่งที่ได้ประเสริฐเลือดสมนแปนอีกต่างหากของได้ของดีนะไหวไหม ถ้าลุงพูดอย่างที่ว่าเนี่ย จะไปยากอะไรเนี่ยเรายกนิ้วมือนี่มาหนึ่งนิ้วเนี่ย อันนี้คือปัจจุบันใช่เนี่ยเอานิ้วกลางแล้วกัน ปัจจุบันสองนิ้วขนาบเนี่ยขนาบสองนิ้วเนี่ย มันก็จะเป็นอดีตอันหนึ่งอนาคตอีกอันหนึ่ง ต้องคิดให้เป็นให้ได้ครับ ครับ คิดให้เป็นให้ได้ แล้วจะเข้าใจมันได้ครับที่บอกว่า three in one three in one เนี่ยครับ นะ อดีตก็ ถ้าเราลากเส้นใช่ไหมนะลากเส้นจากขวาไปซ้ายก็ได้จากขวาไปซ้ายเนี่ย ให้มันผ่านเส้นที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับแล้วขีดเส้นตั้งเอาไว้หนึ่งเส้น เราลากเส้นไปปื้ดอย่างเงี้ยพอเวลาถึงเส้นกลางเป๊ะเห็นไหมแปลว่ามันเลยมาแล้วเนี่ย ก็คืออดีต เราอยู่ตรงกลางเป๊ะ เป็นศูนย์ เลยไปอีกทีนึงก็เป็นอนาคตใช่ไหมครับ เทียบจากนี้เวลาผมเทียบนะฮะผมมีหลักคิดตรงนี้ครับผมผมมีหลักคิดการการหมุนของโลกนะ ผมจะใช้หลักคิดการหมุนของโลกในเรื่องนี้นะครับเพราะโลกวันนี้หมุน ด้วยความเร็วสูงมากนะครับ เห็นอย่างเงี้ย รู้สึกไหมครับรู้สึกตัวไหมครับ ว่าโลกวันนี้หมุน ด้วยความเร็วสูงมาก นะ ก็รู้กันอย่างนั้นแหละครับ โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละครับโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองทำมารู้สึกไหมล่ะ เห็นไหมครับ รู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนไหมล่ะเห็นไหมถ้าลุงบอกว่าลุงเป็นคนที่รู้สึกว่า โลกใบนี้มันหมุนเนี่ยทีเดียวเห็นไหม จะเอาท่านมาเที่ยวกับผมไม่ได้นะ ทีเนี้ย เที่ยวกับผมไม่ได้แล้วนะ แต่ผมก็อยากให้ท่านรู้ทีเนี้ย อยากให้ท่านรู้ตาม ใช่ไหมทีนี้ ถ้าอยากจะรู้ตาม ก็ต้องเข้าใจตาม ในสิ่งที่ลุงพูดมาเนี่ยใช่ไหมก็ค่อยฟังค่อยทำความเข้าใจ ถ้าอยากจะรู้ตามก็ต้องเข้าใจตามนะครับ ใช่ไหม พอเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นหลักทีนี้ฮะในการพิจารณาพิจารณา หรือภาวนาก็ได้พิภาวนากับพิจารณาก็คือความหมายเดียวกันแหละพี่พิจารณาให้แยบยนต์และแยบขายก็ภาวนาอย่าง แยบยนต์แล้วก็แยบขายเหมือนกันแหละไม่ว่าจะพูดว่าพิจารณาหรือภาวนา มันก็คือคิดนั่นเองครับ ก็คือความคิดนี่เองครับหยุดภาวนา หยุดพิจารณา หยุดความคิดจึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงพูดถึงเนี่ย ถ้าไม่หยุดไม่มีทางรู้ได้ มันเป็นอัตโนมัติครับผม เป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัติ ไม่ใช่อัตโนมัติธรรมดานะลุงบอกว่าเป็นอัตโนมัติ ซ้อนอัตโนมัติไปอีกทีเลย ดูสิครับจึงจะรู้และเข้าใจ แปลว่าต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งนะครับ ต้องเข้าถึงเท่านั้นย้ำ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น คำว่าเข้าถึง แปลว่าหนึ่งเดียวกันนะครับ เข้าถึงนี่มันหมายความหนึ่งเดียวกันอย่างเช่น ถ้าหากว่าเข้าถึงน้ำ ก็กระโดดน้ำไปทั้งตัวแหละครับ อุปมาก็เป็นเช่นนั้น จึงจะเรียกว่าเข้าถึง ถ้ามองเห็นแค่น้ำริมฝั่งเนี่ยอย่างนี้แค่มองเห็นยังเข้าไม่ถึง พอนึกได้ไหมครับคำว่าเข้าถึงมันจะต่างกับคำว่าการเห็นนะฮะการถึงมันต้องเอาร่างกายเราเข้าไปสัมผัสตรงๆเลย แต่ว่าผ่านความรู้สึกจนไร้ความรู้สึก เข้าถึงจะหมดความรู้สึกนะครับหมดความรู้สึกไม่ตายเลยนะก็มีคำย้อนแย้งอีก ถ้าตายจะมานั่งพูดอยู่นี่ได้ยังไงทีเนี้ย ใช่หรือเปล่าอยากตายก็ตายไปสิผู้ตาย เออเกี่ยวอะไรกับลุงทีเดียว ใช่ไหมครับ ก็เขาบทความรู้สึกของเขาเขาก็ตายไปเรื่อขเขาสิครับ ไม่ใช่เรื่องของลุงซะหน่อยเดียว ถ้าลุงหมดความรู้สึกลุง ไม่ตายนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยมันผิดตรงไหนวะเนี่ยนะเห็นไหมและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะคือมนุษย์เห็นไหมครับ ยอมรับไหมล่ะ ว่าเราท่านต่างเป็นมนุษย์ มนุษย์แปลว่าอะไร คือสัตว์ประเสริฐนะคุณโยมประเสริฐไม่ตรงไหน ประเสริฐเพราะว่ามารู้จักคำว่าอะไรธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนิยม รู้จักตรงนี้ รู้จักดีกับชั่ว มันประเสริฐตรงรู้จักคำว่าดีกับชั่ว มนุษย์นะครับนานๆๆอย่างผมสูบเฮิบเนี่ย ดีหรือชั่ว ทีนี้ครับ เออ เอาอะไรเป็นเป็นเป็นเครื่องช่างตรงวัดคำว่าดีกับชั่ว เนี่ยใช่ไหมครับ อืม อืม เอาอะไรเป็นเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัด ช่างตรงวัดคำว่าดีกับชั่ว ท่านอยู่บ้านท่าน ผมอยู่บ้านผมอย่างเงี้ย ผมสูงเพิ่มอยู่ แล้วท่านเดือดร้อนไหมเนี่ยอย่าเนี่ยเห็นไหมครับ ถ้าท่านไม่เดือดร้อน มันก็ก็ไม่ดีแล้วก็ไม่ชั่ว ใช่ป่ะเนี่ย ตรงนี้คิดให้ได้ครับคิดให้ได้ไม่ใช่คิดนะสรุปให้ได้ครับ แล้วจะมีความสุข เอาจริง ๆ สรุปได้โป๊ะเฮ้ย มีความสุข สรุปไม่ได้จะเป็นความทุกข์ทันที เพราะเห็นแล้วมันเคืองตาไง แค่เคืองตา นะถอยหลังมาหามนุษย์ คือสัตว์ประเสริฐ ประเสริฐ เพราะว่า ถ้าหากว่าตาม เอาหลักพุทธศาสนาก็มาวางเป็นหลักพิจารณา ประเสริฐเพราะว่ารู้จักคำว่า ศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยิบเจ็ด และ 311นะมันประเสริฐตรงที่รู้ตรงนั้น ถ้าประเสริฐกว่าที่นี่ครับ ก็ศีลข้อเดียว นะมา ไปนู่นเลยหักหักลำเลย ประเสริฐก็ต้องใช้หินข้อเดียว คิดให้ได้ครับตรงนี้ สินข้อเดียวโอ้โห อลังการงานสร้างมากนะครับนะพี่นะ ค่อย ๆครุ่นคิดสิ่งเหล่านี้ แล้วจะเก็ตเขามันเองนะค่อย ๆ พิจารณานะพี่นะ ฝากเอาไว้ด้วยความ ด้วยความปรารถนาดีร่วมกันคำว่าทรีอิ in ันอดีตปัจจุบันอนาคต นั่นแหละครับ ถ้าเป็นจุด ก็อยู่ในจุดเดียวกัน ถ้าเป็นเส้นก็อยู่ในเส้นตรงเดียวกัน มันทับซ้อนกันอยู่ สามมิติ เพราะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ พอเข้าใจได้ไหมครับ ถ้าเป็นภาษาเนี่ย มันไม่มีทางที่จะเป็นหนึ่งได้เลย เพราะมันคนละคำอดีตปัจจุบัน อนาคตมันคนละคำตั้งสามคำแต่วันตรงนี้ต้องเข้าใจโดยอะไร โดย โดยไม่ได้ใช้ภาษา โดยความเข้าใจและโดยความเข้าถึงเท่านั้น จึงจะ เชื่อชั่วชะโปะแช่ ติ้งว้าวห้วยอะไรทำนองเนี้ยครับอลังการงานสรเาี่ยค่อยๆพิจารณาฮะแค่สามคำนี่นะครับนะก็เหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์พิจารณาแบบเดียวกัน ทุกอย่างก็มันเป็นศูนย์ จะบอกว่าสุญญตาก็ไม่ผิดที่ไหนแล้วสุญญตาอนัตตา เป๊ะเหมือนกันแหละนะครับได้ทั้งหมด โดยความเข้าใจ โดยการเข้าถึงโอ้โห มันวิจิตมากกว่าเยอะมากเข้าถึง มันเข้าไปทั้งนัดตัวร่างกาย เข้าไปทั้งฟิลลิ่งไปความรู้สึก และไร้ความรู้สึกด้วยเวลาเข้าไปแล้วนะใครก็ตามอยากจะได้รับความรู้สึกตัวนี้ให้ได้ง่ายเร็ว ก็อย่าลืมใช้อากาศให้เป็นประโยชน์ อากาศเป็นยานะครับ โดยการงับอากาศงับอากาศเป็นอากับกิริยานะครับ เช่น งับเงี้ยงับเงี้ยเป็นอากับกิริยาพูดให้มันเป็นอากับกิริยาเฉยๆหรอกเงี้ยโอเคไหมครับ เหมือนสุนัขมันงับอาหาร เวลาใครโยนอาหารให้ไง แบบเดียวกัน เป๊ะ งับแบบนั้นนะ มันแปลกับกิริยา โดยเนื้อแท้แล้วก็คือ สูดหายใจเข้าไปลึกๆ โดยทางจมูก หรือทางปากก็ได้ ปกติก็ใช้จมูกกันแล้วเนาะวันหนึ่งวันหนึ่ง ตื่นมาก็ใช้สมูกสูดลมหายใจเข้าแล้วก็ออก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ผมว่ามันถึง 98-99%นะจริงไหมที่ว่าเนี่ย เออ ใช้จมูกสูดขนมเข้าไปนั่นแต่เช้าถึงเย็นถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยมันใช้ประมาณสักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จมูก ใช้ปากเลยน้อยมากลองใช้ปากเลยครับหลุดไปเยอะๆเลยครับแล้วกลั้นนานๆมันจะมีความต่างทันทีเลยครับ ต่างทันที ต่างเยอะด้วย และตามด้วยขมิ้วท้องด้วยกันแล้วกันยิ่งดี ฮะขมิ้วท้องคนไหนที่ ท้อง อืดท้องเฟ้อหรือเหม็นเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยเห็นไหมครับ ถามก็แค่นั้นเองอวัยวะจะเป็นปากที่จะเป็นจมูกคือท่านก็มีเหมือนกับผม ผมก็มีเหมือนกับท่าน ก็ ทำเอาสิครับ หรือจะให้ลุงช่วยทำให้ โอ้เกินไปแล้วพี่ แอะก็จะให้ลุงทำให้ลุงก็แย่สิพี่ แค่เล่าให้ฟังบอกให้ทำตามนี่ก็ พอสมควรแล้วใช่ไหมครับ มันก็มีทางเดียวแต่ที่จะช่วยให้ได้ แนะวิธีบอกให้ทำ ทำตามดูสิสิ่งที่ได้ใครล่ะ ก็ท่านเป็นคนได้ลุงเนี่ยมันได้อยู่แล้วของลุงเนี่ยทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ย จึง ยินดีที่จะถ่ายทอดถ่ายเทให้ผ่านจอเนี่ยครับ ถ้าเห็นว่าดีก็บอกต่อๆกันไปนักอากาศก็ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเล็กๆน้อยของไทเทนแมนเขานะครับตรงนั้น มันก็จะทำให้คล่องตัวยิ่งขึ้น ดีไหมพี่ ลุงว่าดีนะ ว่าแล้วลุงก็หาไปหาห้องเฟสหน่อย อย่าลืมนะ YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ย มันก็คือคืออะไรอ่ะ โอ้คือบ้านหลังหนึ่งนะครับ เราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ มันมีสองห้องห้องเฟซกับห้อง YouTube นะครับ จิตเท่ากับศูนย์จึงเป็นผู้ต่อกรกับไอ้เจ้าโคโรนาได้ มีคนก็ส่งมาให้จิตต้องเท่ากับศูนย์เท่านั้น นั่นแน่ก็แปลว่าผู้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาเขาถึงแล้วตอนนั้นเขาเก็ตแล้ว เขา get into แล้วเข้าใจโดยแจ้งแล้วไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับใครเนาะส่งมาให้เนี่ยถ้าถามดูต้องถามย้อนไปว่าเขารู้จักกับลุงมากี่ปีวะเนี่ยอย่างเงี้ยนะถ้าจะถามย้อนเขานะเขารู้จักกับลุงลุงออกมากี่ปีนะครับ แล้วปีแรกที่เขามาจะรู้จักกับลุงเนี่ย ในในตนในตัวเขาเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับ เขาเจออะไรไปบ้าง เนี่ยนะนะนะลุงหงอกได้ช่วยเขาในเรื่องอะไรกันบ้างอ่าเขาจนกระทั่งมาพิมพ์ให้ได้เห็นว่า จิตเท่ากับศูนย์จึงเป็นผู้ต่อก่อนกับโควิด ได้สบายหรือประมาณนี้โอเคนะลุงผ่านไปอ่าก็ยินดีครับส่งมาก็ดีแล้วนะครับ ที่ได้รู้ได้เข้าใจ อืม ที่ได้หู้ได้หัน ที่ได้หู้ได้หัน ที่ได้หู้ได้หัน ปืดปืดปืดโปะปืดปืดปืดโปะปืดปืดปืดโปะโปะ เป๊ะปืด ปืดปืดไปไม่รอด มาหาลุงเอาสุขภาพอนาคตดีกว่า เป๊ะ ปืดปืดจะเพิ่งลำคาญลุงนะพี่นะอย่าเพิ่งลำคาญลุง โปชัวมาแล้วจ้าการโค้งคำนับสสทุกคนนะครับ พูดถึงเกาหลีใต้นะเว้ยซึ่งไปไม่รอด มาแล้วมาแล้วมาหาลุงเอาสุขภาพอนาคตดีกว่านั่นใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแปลว่ามาถูกที่อยู่ถูกทาง เอามีใครบ้างอยู่หน้าจอเฟซนะครับ ดีให้ได้ไปให้ถึง แฟนตัวยง แฟนตัวยง นั่นนะโอ้โห ทั้งหัวใจทั้งแม่มือเลยเอ้หลัง ๆ นี่ไม่มีใครกดตรงนี้นะรู้สึกจะไม่มีใครกดหัวแม่มือทิ่มลงหลังๆมาเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยมีเยอะ เลยแปลว่ายังไม่เข้าใจลุงไง คนไม่เข้าใจลุงอย่าเป็นอย่างนั้นละกดตรงนี้พอเข้าใจแล้วก็อย่างนี้แล้ว เนี่ยโอ้ย อย่าคิดว่าเข้าใจง่ายเรื่องพวกนี้ครับ นี่เข้าใจนะ พอรู้ พอเข้าใจ แล้วก็เข้าใจนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับ พอรู้พอเข้าใจอย่าคิดว่าง่ายแล้วพอเวลาเข้าใจแล้ว ก็จะมีแต่ประเภทอย่างนี้แหละนะอดีตปัจจุบันอนาคตเข้าใจแล้วนะคะดีมากครับ ดีให้ได้ไปให้ถึงนะครับ เวลาถึง จริงเข้าถึงโดย จิตเท่ากับกายหันด้วยใจก็ทรีอินวันเหมือนกันนะครับ ของสามสิ่งในที่เดียวกัน ผมดึงภาษามาให้เป็นหลักคิดเท่านั้นเองนะครับ ดึงภาษามาให้เป็นหลักคิดพิจารณานะครับเอาภาษามาให้เป็นหลักคิดพิจารณา แล้วจะได้สิ่งที่ได้คือภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานในตัวเองมันจะเกิดขึ้นมาเองนะการอากาศ ไอ้ที่ลุงไม่กลัวไวรัสโคโรนาเพราะว่า ลุงสามารถสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวเอง แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลุงจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมกับกับอะไรล่ะครับ กับไวรัสที่เขาว่าเนี่ยตัวเองมันจะเกิดขึ้นมาเองนะการอากาไอ้ที่ลุงไม่กลัวไวรัสโคโรนาเพราะว่า ลุงสามารถสร้างเข้าใจมันเอง เมื่อไม่กลัวแล้วก็ยังบอกให้ผู้อื่น ให้ทำตามแล้วก็จะไม่กลัวเหมือนกันครับอืมครับ ครับผมเอาเราจะต้องรู้ตรงกลางให้ได้ จากความรู้สึกในตัวเราคือพลังงาน เรื่องธรรมชาติ เราสัมผัสธรรมชาติได้ใช่ไหมคะ ใช่ คำว่าสัมผัสธรรมชาติ ถ้าบอกว่าปากกาด้ามนี้คือ ธรรมชาติธรรมชาติ คือสิ่งที่เราจับต้องได้ ธรรมชาติอะไรอย่างธรรมชาติคือสิ่งที่เราจับต้องได้อากาศคือธรรมชาติใช่ไหม ใช่ จับต้องได้ไหมอา้าวใครบอกว่าจับต้องได้ หรือว่าใครบอกว่าจับต้องไม่ได้อากาศนะครับอากาศเนี่ยคือธรรมชาติ น้ำคือธรรมชาติ จับต้องได้ ดื่มกินได้ อากาศคือธรรมชาติดื่มกินได้เหมือนกันเออ รู้มั่งไหมเนี่ยว่ากินอากาศ ทุก ๆ นาทีเวลา เนี่ย เห็นไหมครับ อืม ถึงจะมองเห็นไม่เห็นด้วยสายตา แต่ก็กินมันได้ทุกนาทีก็แล้วกันรับได้ไหมครับขับอย่างเงี้ยนี่คือธรรมชาติล่ะธรรมชาติคือสิ่งที่เราจับต้องได้ ก็สมมุติสัจจะนี่แหละ ภาษาพุทธก็ต้องบอกว่า สมมุติสัจจะภาษาพุทธศาสตร์สมมุติสัจจะแปลว่า จริงโดยธรรมชาติ ไม่งงนะครับ เล่นไม่ได้เล่นภาษา ไม่ใช่เล่นลิ้นนะเนี่ยจริงโดยธรรมชาติ กระดาษทิชชู่เนี่ยจริงโดยธรรมชาติวันนี้ครับนี่อย่างก็วันนี้สิ่งที่จับต้องได้ สิ่งที่มองเห็นได้นะเมฆก็ใช่มองไปมันก็เห็นเป็นก้อนเมฆอยู่ใกล้อยู่ไกล ดวงดาวทุกดวงก็ใช่ จริงตามธรรมชาติเห็นหรือยังดวงอาทิตย์เหมือนกัน ดวงดาวทั้งหมด จริงโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติที่ว่าเป็นสมมติสัจจะทั้งสิ้น เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเห็นไหมทำไมต้องไปไกลนั่นนะครับคำว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่สิ่งของ นี่ภาษาภาษา ตัวเราไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่สิ่งของ ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่อัตตาเนี่ยนี่คือภาษาปรมัตเป็นเป็นภาษาของคนเข้าถึงที่ว่านเข้าถึงปรมัตส่วนมากแล้วเข้าไม่ถึงก็พูดกันมาตั้ง กี่พันปีแล้วใช่ไหมเออเข้าไม่ถึงกัน ถึงแต่ภาษาจำเออ ก็พอเข้าใจได้นะ มันก็ใช่นะ แต่มันไม่สามารถเข้าถึงในรูปแบบของปรมัตถ มันก็เลย มันไม่แจ้งชัดไงนะครับ ก็ยุคนี้นะฮะยุคการเข้าถึงลุงก็พูดจัง เพราะว่ามีลุงอยู่หน้าจอเนี่ยอยู่หน้าจอนี่เป็นโซเชียลใช่ไหมโซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมันก็แปลว่าสังคมนะสังคมมันจะแตกกระจายไปเรื่อยมากขึ้น มันจะมีผู้คนรู้ต่อตอไปละสังเกตไหมฮะลุงที่ไม่มีการแต้มแต่งไอฉาก เห็นไหมฮะไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยละที่จะให้เป็นสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งเราสิ่งเรื่องต่างไม่ได้สนใจเลยจริงๆนะครับทนทนธรรมดาคือขาวดำธรรมดาธรรมดาเอง ไม่ต้องใส่สีตีไข่ ไม่ให้วุ่นวาดวุ่นวาหรอกเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะก่อนเราไม่เอาแบบอย่างใครเลยเราคือเราใช่ไหมก็เลยว่าเราเป็นตัวของตัวเราเองอย่างเงี้ย เป็นไรไปแล้ว ไม่ต้องมีประดับฉากหรอกไม่ไม่ต้องเอาหนังสือมาเป็นฉาก เป็นหนอนหนังสือไม่จะเป็นเลยจริงหนังสือใครๆก็อ่านมาทั้งนั้นแหละ จะเห็นไหมฮะบางคนโอ้ยเป็นหนอนหนังสือจังสร้างภาพเยอะจ่ายไปลุงไม่ต้องไปสร้างดำๆมือข้างหลัง เนี่ยไปสร้างทำไมล่ะดีไหมล่ะดิบๆ นี่นะโอ้ของดิบเนี่ยของดีนะรู้ไหม ของสุกมาจากของดิบนะโยม ใช่ไหมของสิบมันของดิบมันเป็นออริจินใช่หรือเปล่า ของดิบมันเป็นออริจินนิเชียนิเชียรู้จักออริจินไหมรู้จักเวอร์จินเวอร์จินไหมไอ้จินจินนี่แหละค่ะเนี่ยไม่ดีก็เลย เนอเนอ้อค่อยๆคคิดพวกนี้นะ อย่าหลงไปทางด้านอื่นบ้างจนเกินไปนะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ พราะของเก่ามันโอ้โหเยอะแยะมากมายกายกอง โอเคยินดีด้วยครับคุณสุกฤตนะฮะการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ ในวงเล็บพระธรรม ตั้งแต่พระโสดาบันถึงอรหันต์คือการเข้าถึงการไม่ถูกไม่ผิด ไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มา ใช่ไหมครับ ประมาณนะครับ พอมีคำว่าใช่มันก็หายไป น้ำมีอยู่แล้วปกติ แต่เราก็พายเรือไปหาน้ำใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับ ถูกต้องครับคำให้มันครอบคลุมที่สุดนะจะเติมให้นะครับ คุณสุกฤตนะฮะที่ที่ที่